กะย่าลืมแล้วค่ะว่า0ิบเลยยังไงเดี๋ยวนุนะกะวนกันไปเรื่อยๆ กันแล้วกันเนาะเออ 8 บาทโอเคค่ะสำหรับสูตร10%กับ15%ความแตกต่างกันล้างค้นอาจสิคิดภาพบ่ออกเนาะค่ะ15%เล่นยากกว่าเนาะแต่ว่าถามว่ามันไปไว้กเปอน15%ไปไว้กว่าแน่นอนเนาะค่ะโอ้โห12 บาทมาค่ะ 10%สามารถลากเล่นได้ยาวๆเนาะสำหรับคนที่ทุนหน่อยเนาะค่ะ แนะนำว่าเป็นเกมโลมาจะดีที่สุดเนาะ เออสวยไม่มีสิบบาท เออล้างเทียกระถืออ่าเฮียตีแซลมาเนาะค่ะว่าเป็นเกมสล็อตค้นจนเนาะ เออหาว่าหลายตีปากเด้โอเค เดี๋ยวห้อร้อยหาสิบเดี๋ยวเขาปรับใหม่เนาะค่ะสำหรับสิบเปอร์เซ็นต์หากผู้ใดจำไม่ได้กะถ้าเขามาถามหนูนะได้เนาะค่ะกดเขากลุ่มเทเลแกรมมาแล้วกะสอบถามได้เลยโอเค เดี๋ยวสิปั้นไปเรื่อยๆเนาะสำหรับมือนี่หนูนะเล่นตอนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด 8โมงเออ มันไม่ค่อยเข่าอ่ะ8โมงของ15เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาร้องเล่นตอน 10เปอร์เซ็นต์มึงโอเคเออ6บาทอ่าสิงโตเข่ามาสวยงามมาอีก4บาทค่ะ โอเคกะจ้างที่บอกนะคะว่า ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆมันเล่นไม่ยากดอกเกมโลมานี่เล่นง่ายก็เกมพี่จีนะคะสวยที่6บาท จังหวะแตกคอมโบมันมันบ่ได้แบบหลายแบบได้เพราะแบบทุนหลัก เอ่อลอยไปมื่นเนี่ยกับสี่เล่นยากกว่าเนาะค่ะสำหรับเกมโรมาจังสมมติว่ามีลอยหนึ่งหากสีไหมันแตกเอ่อมื่นหนึ่งนี่โอกาสนี่หน่อย แต่ถามว่าเป็นไปได้บอมันก็เป็นไปได้แต่มันต้องใส่เวลาเนาะค่ะต้องใส่เวลากับมันเนาะเป็นเกมที่อยู่กับมันโดนๆนี่จะดีที่สุดเออโลมาที่รักเขาโบนัสกับแทนที่สีไห้กูเล็กอะ่ะบอมีทั้ง มึงมาตะโล อ่าพอได้โลเสร็จแล้วพอสิได้ฟันต่อบ่ให้ฟันอีก ตีกูคืนอีก เออสิบบาทมา โอเคอีกสองบาท เข่าฟิลิปินสเสย โอ้โหมื่อนี้ตื่นเศร้าเนาะค่ะตะวากะนอนอิ่มเนาะบ่ได้นอนดึกปันไดเมื่อคืนก็ดึกยั่วล่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันสดชื่นปกติตื่นมาแล้วสิสลืมสลือเนาะหนาบ่ล่าง กับมานั่งเล่นเนี่ยก็แต่เมื่อนี้รู้สึกดีกว่าทุกวัน โอเค 34 บาทเนาะคะ่ะร้อยหกสิบไปปรับไม่เป็น เอ่อสิบห้าบาท โอเค ถามว่าสูตรใดดีที่สุด มันบ่มีตายโตเนาะคะ่ะโอ้โหแถวนึงมา สูตรบ่มีตายโตเนาะเขาสามารถเอ่อไป เบิงเวลาเล่นเอาดีกว่าหนาจะง่ายกว่าเนาะคะ่ะเวลาเล่นร้อง หาหาเบิงว่าเวลาใดที่ว่ามันแตกตีค้นพิดกันเล่นเวลาใดอย่างกับซีเนาะแต่ว่าหนูนะแนะนำว่า หากช่วงเวลาใดที่ค้นเล่นหลายๆนี่ เปลี่ยนเวลาเล่นดีกว่าเนาะเพราะว่ามันแย่งกันหลายเนาะค่ะ เออสิบห้าบาท โลค่ะยี่สิบบาท โอเค แจกัน ขออีกเทียนึง โอเคองุ่นมาฟีสปินเข่าค่ะสะสมที่45บาทแล้วกะฟีสปินซีข้างเนาะค่ะ โอเค เออ สามสิบ แถวนึ่งเขาแล้วนะคะ สำหรับผู้ใดที่ว่าให้เขากุมเทเลแกรมหนูนาปักมุดลิงไว้ให้เราใต้คลิป กดอ่านเพิ่มเติมเลยเลยนะคะเรากะกดเข้าไปเลย สำหรับกุมเทเลแกรมครั้งสุดท้ายค่ะ โอ้โหบ่เขาบอเป็นอย่างโอเคเก้าสิบห้าบาทเนาะค่ะสองร้อยหกสิบบาทแล้ว ค่อยๆ เก็บไป เดี๋ยวหอสามร้อยเขาปรับมาอีกเทียนึงเนาะ โอเคยี่สิบมา ค่อนข้างที่สิ เอ่อเรื่อยๆบ่ค่อยบ่ค่อยเลี้ยววันไหนเนาะ ถ้าสมมติว่าเป็นสิมาเปอร์เซ็นต์นี่ป่านี่ขึ้นไม่ร้อยหาสิบแล้วเนาะนี่ มันแตกโบบาโบบาเทียเดียวเนาะ สวย เฮ้ย โอ้โหเมงลายโคนงาม สภาพ โอเคองุ่นสามช่องค่ะ เออไดโรยุสวย ขอแจกัน เออมาแล้ว โอ้โห คอมโบซีมาอีกแล้ว คอมโบซีเขาดีเนาะค่ะ มือนี่พี่จะเป็นซีข้างค่ะ โอเคยี่สิบห้าบาทค่อยเล่นไป เออสิบบาทอางุนค่ะ โอเค ำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดติดตาม เดี๋ยวนุนากะขอฝากไว้น้ำแน่นะค่ะกับช่องเราปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้นุนาน้ำแน่นะค่ะไป300แล้วปรับไม่เป็น 30 บาทค่ะ กดเอง เรื่อยๆ แล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งแล้วค่ะที่หนูน้ามักเล่นก็คือ ออโตออโต้เปิดหัวก็คือเปิดมาปุ๊บเขาใส่ออโต้ก่อน เปลี่ยนไม่ใส่ออโต้นะค่ะ เออ20บาทโอ้โหโลเอาหุ่นมา บ่ไม่ โอ้โห เสียดาย ไลท์ดีอยู่ด้วยเนี่ยแต่ว่าเขาหายแล้วค่ะบ่เป็นยัง โอเค เดี๋ยวฮอด 600ปั๊บมาอีกเทียนึง โอ้โหร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะ ยังบ่เขาบิ๊กวินเนาะหาร้อยแล้ว เออสามสิบบาท โอเคหาร้อยสิบบาทค่ะ เออ อีกสิบบาทป็อย่างให้แตกที่ละหน่อยหน่อยอวะยี่สิบบาท โอเคขึ้นๆ ลงๆแล้วค่ะ ค่อยๆ เล่นไปดีกว่ากะขอฝากไปอีกเที่ยนึงเนาะค่ะ กับช่องเจนพร้อม VIP เป็น เป็นเทเลแกรมเนาะค่ะผู้ใดที่บ้านได้เขากุ้มกะกดเขามาได้เลย เขามาร่วมสนุกกับเขาเนาะค่ะในกลุ่มเขามีกิจกรรมให้เล่นกันซูเมอร์มือนึงกะหลายรอบเนาะค่ะ สำหรับคนที่เล่นกิจกรรมกะบอจำกัดจำนวนข้างต่อมือเนาะ เออ เขามาเล่นได้เรื่อยๆเลยเนาะค่ะ ขอแค่เฮ็ดตามกติกาของเขาก็พอสำหรับคนที่บอเฮ็ดตามกติกาก็ต้องรับสภาพไป หลายคนเนาะค่ะ ที่บอเฮ็ดตามกติกากซอยเต็มที่แล้วแต่กะบอเฮ็ดตามกติกาจะเเลีย กดว่าได้มีไว้แหกแล้วค่ะ โอเคสามสิบบาท โอ้มันไม่ค่อยแบบ ดอกง่ายๆเออ มาสามสิบบาท เอ้ยพ่อบอกว่าไม่ได้ดอกง่ายๆมานี่มาล้วนๆเลยนะโอ้โหรนี่ไม่ได้เสียดายว่าอีกเทียเดียว บวกมาร้อยยี่สิบบาทค่ะ อ่ะ ขึ้นมาขึ้นอีกแล้ว เออ 20 บาท โอเคค่ะแถวหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอังุนค่ะซีช่อง เออ โอ้โหขาดอีกเสี้ยเดียวสองร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ มา เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่กันเลยเนาะค่ะ เป็นหกสิบบาท โอเค สวยซีช่องค่ะ มาอีก โอ้โหบ่ได้ ไลฟ์บ่ได้ โอเคยี่สิบบาท โอ้โห หาร้อยสี่สิบบาท เฮ้ย เต็มแถว ไม้อีกแปดสิบโอ้โห ดาบขวานว่าตกไห่บิ๊กวินแตกเนาะค่ะหกร้อยยี่สิบบาท มา ขาดเท่าไหร่ขาดสี่ร้อยไป โอเค อีกสี่สิบบาทค่ะองุ่นสวย ไม้อีก โอ้โหแปดสิบบาทนะคะรอบนี้ โอเคสำหรับผู้ใดที่มีสูตรเกมโลมาก็สามารถส่งมาให้หนูนาได้เนาะค่ะก็รับจบ เนาะ เฮ้ย มาว่ะสวย ดาบหวาน โอ้โหมาตกให้แปดสิบบาทค่ะ เออสามร้อยบาท โอเคทั้งสอง โหโบนัสเปาโอ้โหสองรอบติด โบนัสมาสองช่องสองรอบติด เออแถวหนึ่งมาอีก 300 โอเค ตอนนี้หนูนะบวกมาี่ร่สิบาทเนาะค่ะมา เดี๋ยวขออนุญาตปรับใหม่กันก่อนเนาะ1,550ไปสิบเนาะค่ะ เออ มาแล้วอีกร้อยหาสิบหากสมมติว่าเขาได้พันหานี่ปรับเป็นไม่ร้อยหาสิบเนาะ โอเคห้าสิบบาทโอ้ยมาร้อยหาสิบ ไปอย่างเขาแล้วคูณ2คูณ2ว่าแม่คูณ2ดิคอมโบ2โอเคค่ะคอมโบหนึ่งมาคอมโบ2เขาโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทเฮ้ยที่ยังแตกวะเป็นพันซีแล้วค่ะ โอ้โห ได้ยูนะสองพันเก้าร้อยหาสิบบาท เออสามร้อยมาอีก โอเค อีกร้อยหนึ่งโอเคค่ะ เท่าไหร่ละสามพันสองร้อยบาท